สวัสดีค่ะ คลิปวิดีโอนี้นะคะ จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเวิร์กชีตค่ะ ลักษณะของเวิร์กชีตจะมีลักษณะเป็นตารางหรือเรียกรวม ทั้งหมดว่าสมุดงานนะคะ โดยค่าเริ่มต้นของ Microsoft Excel จะเตรียมเวิร์กชีตไว้ในเวิร์กบุ๊กเวลาสร้างงานใหม่ให้1แผ่นงานนะคะในโปรแกรมสามารถตั้งค่าจำนวนเวิร์กชีตเริ่มต้น ตามความต้องการได้จากตัวเลือกของ Excel ค่ะ เวิร์กชีตแต่ละไฟล์นะคะจะมีจำนวนเวิร์กชีตได้สูงสุด 255 เวิร์กชีตนะคะโดย Microsoft Excel จะเตรียมชื่อของเวิร์กชีตเรียงกันไปว่า ชีต1ชีต2เรียงไปตามลำดับลำดับ จนถึงชีต255 ค่ะ โดยพื้นที่ทำงานของ Microsoft Excel ที่ใช้เพื่อการเก็บข้อมูลจะมีการแบ่งพื้นที่ไปทางแนวนอน แบ่งออกเป็นส่วนส่วนนะคะเรียกว่าแถวนะคะหรือว่าโรและแนวตั้งเรียกว่าคอลัมน์นะคะ ถ้าเปรียบเทียบเวิร์กชีตเป็นกระดาษหนึ่งหน้า ที่นำรวมกันเป็นสมุดนันหนึ่งเล่มนะคะ ก็คล้ายกับการสร้างหลายเวิร์กชีตนะคะสมมุติว่า ถ้าเราจัดทำรายรับรายจ่ายของทุกเดือนนะคะ ก็ควรแยกเวิร์กชีตออกเป็นแต่ละเดือนเช่นเวิร์กชีตของเดือน มกราคมเวิร์กชีตของเดือนกุมภาพันธ์ จะทำให้นำข้อมูลของแต่ละเดือนมาคำนวณได้ไม่ยากค่ะ เพราะข้อมูลทั้งหมดต้องอยู่ในไฟล์เดียวกันค่ะ การตั้งค่าจำนวนเวิร์กชีตนะคะ หลังจากติดตั้งโปรแกรม Office Excel 2013 แล้วนะคะจำนวนเวิร์กชีตจะถูกกำหนดให้เป็นจำนวน1เวิร์กชีตเสมอนะคะแต่หากจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนเวิร์กชีตนะคะในโปรแกรมสามารถตั้งค่าจำนวนของเวิร์กชีต ตามจำนวนที่ต้องการได้ค่ะ การตั้งค่าจำนวนเวิร์กชีตนะคะกำหนดได้ที่ตัวเลือกของโปรแกรมนะคะ จากนั้นก็เลือกแท็บไฟล์นะคะแล้วก็เลือกคำสั่ง Option นะคะ จากนั้นก็คลิก General เพื่อกำหนดจำนวนนะคะของเวิร์กชีตได้นะคะ เราทำการนะคะ ใช้คำสั่งที่แท็บไฟล์นะคะ หลังจากนั้นใช้คำสั่ง Option นะคะ แล้วก็ในส่วนของ general นะคะ เราทำการกำหนดนะคะ ที่ include this many sheet นะคะ แล้วก็ใส่จำนวน worksheet นะคะ ที่เราต้องการลงไป นะคะเสร็จแล้วคลิกโอเคค่ะ การเปลี่ยนชื่อ worksheet นะคะ ในแถบ worksheet จะมีชื่อกำกับอยู่นะคะ เพื่อ ให้สามารถแยกออกว่าเวิร์กชีตไหนเป็นงานอะไรนะคะ ชื่อของเวิร์กชีตนะคะสมควรตั้งให้สอดคล้องกับงานนั้น เพื่อที่จะนำมาใช้งานได้อย่างรวดเร็วค่ะ ก่อนที่มีการตั้งชื่อเวิร์กชีตใหม่นะคะ โปรแกรมจะทำการกำหนดชื่อเวิร์กชีตให้ทุกครั้งนะคะ โดยกำหนดชื่อเวิร์กชีตเดิมว่าชีตหนึ่งชีตสองชีตสามนะคะหากต้องการเปลี่ยนเวิร์กชีตนะคะ สามารถทำได้หลายวิธีนะคะ วิธีการแรกนะคะก็คือการดับเบิลคลิกนะคะที่ชื่อเวิร์กชีตในแต่ละเวิร์กชีตนะคะแล้วก็ทำการเปลี่ยนชื่อนะคะวิธีการที่2นะคะก็คือคลิกขวานะคะที่ชื่อเวิร์กชีตนั้นนะคะแล้วก็ใช้คำสั่ง rename ค่ะแล้วก็ทำการพิมพ์ ชื่อนะคะ Worksheet ทับลงไปได้เลยค่ะ การเพิ่มเวิร์กชีตใหม่นะคะจำนวนเวิร์กชีตที่โปรแกรมกำหนดมาให้แล้วนั้นนะคะหากจำนวนไม่พอกับการใช้งานนะคะผู้ใช้สามารถเพิ่มเวิร์กชีตได้นะคะตามความต้องการนะคะการเพิ่มเวิร์กชีตนะคะสามารถทำได้โดยวิธีขั้นตอนดังนี้นะคะวิธีการแรกนะคะก็คือ เอาเมาส์คลิกที่ปุ่ม new sheet นะคะก็จะทำการ เพิ่มเวิร์กชีตขึ้นมานะคะ วิธีการที่ 2 ก็คือเราเอาเมาส์นะคะคลิกที่ตัวเวิร์กชีตใดเวิร์กชีตหนึ่งนะคะแล้วก็คลิกขวานะคะใช้คำสั่ง insert นะคะเลือกเวิร์กชีตนะคะก็จะทำการเพิ่มเวิร์กชีตขึ้นมาให้เรานะคะหรือเราจะใช้เทคนิคการเพิ่มเวิร์กชีตนะคะโดยการกดปุ่ม alternate บวกชิปบวก F1 นะคะ บนแป้นพิมพ์ก็ได้ค่ะ การสลับตำแหน่งของเวิร์กชีตนะคะตำแหน่งของเวิร์กชีตนะคะสามารถย้ายหรือสลับตำแหน่งให้เหมาะสมกับการใช้งาน หรือเพื่อเลือกใช้งานได้สะดวกนะคะและรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะ ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราเอาเมาส์นะคะคลิกค้างไว้ที่เวิร์กชีตที่เราต้องการสลับนะคะหลังจากนั้นนะคะนำเมาส์นำเมาส์ลาก นะคะไปปล่อยที่ตำแหน่งที่เราต้องการ นะคะ การลบเวิร์กชีตที่ไม่ต้องการ นะคะสามารถเลือกลบเวิร์กชีตที่ไม่ต้องการได้นะคะโดยวิธีการดังต่อไปนี้ นะคะวิธีการแรกก็คือคลิกขวานะคะที่เวิร์กชีตที่เราต้องการลบนะคะแล้วก็ใช้คำสั่ง delete ค่ะ การคัดลอกและย้ายเวิร์กชีตภายในเวิร์กบุ๊กเดียวกันนะคะ มีวิธีการดังต่อไปนี้นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราทำการคลิกขวาที่เวิร์กชีตที่เราต้องการย้ายหรือคัดลอกนะคะใช้คำสั่ง move move or copy ค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราเลือกนะคะเราติ๊กเลือก create a copy นะคะ แล้วก็ทำการเลือกตำแหน่งนะคะลำดับของ Worksheet นะคะที่เราจะย้ายไปนะคะเสร็จแล้วคลิกโอเคค่ะก็จะปรากฏ Worksheet ที่คัดลอกมานะคะเป็นตัวนี้นะคะการซ่อน Worksheet นะคะสามารถทำได้นะคะโดยวิธีการดังนี้นะคะคลิกขวาที่ Worksheet ที่เราต้องการซ่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราใช้คำสั่ง hide ค่ะ หากเราต้องการยกเลิกนะคะการซ่อนก็คือใช้คำสั่ง unhide ค่ะเสร็จแล้วคลิกโอเคค่ะการเปลี่ยน C tab ของ worksheet นะคะสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ เราเลือก worksheet ที่ต้องการก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราใช้คำสั่ง tab color นะคะ แล้วก็เลือกสีที่เราต้องการ